ได้ยินได้ไงเลยนะ ขอหนักๆนะ เข้าฟรีแบบสี่ร้อยเนี่ย ไป ขอทวงคืนหน่อยเถอะแล้วจะหยุดเลยมาผมสัญญาผมจะหยุดเลยได้รอบเนี้ยนะ เข้าฟรีแบบสี่ร้อยเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณ อืม มาสิบสองหมุนตรงนี้แหละ เดี๋ยวรู้เรื่อง ผมขอลุ้นก่อนนะ ท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมกันกับผมนี่แหละมา อืมวายเออ มา เออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยววะมาครับผมนะคอมโบนี้หมื่นสองพันหกร้อยครับผมท่านผู้ชม นะ รางวัลรวมตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบ ติไม่อยู่กันนะก็ตัวเลยลุ้นจัดเลยท่านผู้ชมนะ ผมขอได้คืนสักดอกหนักยสักสักรอบหน่อยผู้ชาปรับเปนสี่ร้อยอ่ะเฮ้ยนะกังวลอยู่นะท่านผู้ชม ไม่แน่เราไม่เล่นหรือทำตามลยครับผมนะดูความสนุกความบันเทิงเอาพอนะ อย่าบอกนะซอสสปริงมาดิรู้เรื่องนะซอสสปริง้นมาอย่างอ่าโอเคครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมเฮต้นสเตทฟาดมาแล้วจ้า นะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านเลยนะ เข้าสู่ช่องทางนะกลุ่มแอปแบนนะครับผมเฮต้นสเตทฟาดสิงอยู่ในนั้นตลอดแล้วก็ทางช่องทาง YouTube นะฝากด้วยแล้วกันอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเฮตต้นชาแนลนะครับ ผมทางช่องทาง YouTube ช่องนี้แหละนะครับอ่ะก็เจอกันนะ เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ ผมไม่มีวันหยุด ถ้าเฮียไม่เมาค้างท่านผู้ชมเอ้ยนะเออชีวิตคนเราไป วันนี้มากับเกม Rise of Apollo ท่านผู้ชมฮะเพราะว่านะทิ้งท้ายไว้ในรอบก่อนเนี่ยนะพูดถึงเรื่องฟรีสปินฮะไม่เข้าเลยนะ ไม่เข้าเลยฟรีสปินนี่ลุ้นลุ้นยากจริงๆ อันนี้ยอมรับเลยสำหรับเกมอพ o l โลนะครับผมเล่นแบบไม่รู้กี่สปินแล้วอะฟรีสปินยังไม่เข้านะสเก็ตเตอร์ คือนับครั้งเห็นได้เลยอะนะครับ เดี๋ยวมาลองดูก่อนแล้วกันว่า มันพอจะมีโอกาสได้เห็นไหมไอ้ฟีสปินมันเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ย นะครับแต่ว่าว่าไม่ได้นะแตกนอกเนี่ยนะ แตกนอกดีจริง ๆนะแตกเรื่อยๆ ใช้คาว่าแตกเรื่อยๆได้เลยฮะนะสำหรับแตกนอกของเกม Rise of Apollo ท่านผู้ชมนะครับโอ้ช่วงนี้อาจจะยังไม่เต็มร้อยเนาะท่านผู้ชมฮะยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะ ในบางทีนะ ท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือผมใช้เสียงเยอะแล้วก็ ผมไม่สบายด้วย เออลืมไปผมไม่สบายนะก็นะพักรักษานะ กว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะท่านผู้ชมมายิ่งอากาศร้อนท่านผู้ชมเอ้ยช่วงนี้ก็ทำอะไรก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันร้อนมันไม่เป็นอันทำอะไรเลย อยู่บ้านทั้งวันนะบางทีไม่อยากไปไหนนะมันร้อนจริงๆนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะ ผมเป็นห่วงเพื่อนนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มีอยู่มือหนึ่งใช่ไหมผม เดี๋ยวผมขอล้างหน้ากระดานไปก่อนนะ กดทิ้งกดคว้างไปก่อน เดี๋ยวมาดูมงกุฎดอกส้มสวยอาจจะไม่ใช่ดอกส้มนะ ผมก็พูดไปนะ ผมไม่รู้ว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรนะขออนุญาตจิบน้ำแป๊บนึงท่านผู้ชมสวยมาคือถ้ามันมาในลักษณะนี้ท่านผู้ชมผมจะพูดให้ฟังนะครับ มาในลักษณะนี้เรา ดันเบสสู้จะดีกว่านะครับผมหรืออยากลองซื้อฟิสิปินก็ ก็ไม่ผิดอะไรนะหรือหรือเออหรือจะลองซื้อดีท่านผู้ชมฮะลองดูสักครั้งได้ไหมนะแป๊บหนึ่งนะ ผมต้องปรับก่อน ปรับไปที่เบ็ดร้อยนะ ผมจะซื้อฟิสิปินแบบ เริ่มต้นที่ร้อยเลย นะ ซื้อเท่าไหร่เจ็ดพันห้าอ่ะโอเคเจ็ดสิบห้าเท่าฮะสำหรับเกมนี้นะ เพราะว่ามีหลายๆเกมที่ซื้อ ห้าสิบเท่าแล้วก็มีเจ็ดสิบห้าเท่านะ ถ้าห้าสิบเท่าก็ อย่างเกมเอ่ออะไรนะลักกี้เนโกะอ่ะ รอบต่อไปเดี๋ยวเป็นเกมลักกี้เนโกะนะ ไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วนะ เป็นเกมลักกี้เนโกะเลยแล้วกันรอบต่อไป อ่ะเดี๋ยวรอบนี้ลองดูฮะซื้อวิสปินสำหรับเกมอพอลโลดู นะ ลงทุนหน่อยเจ็ดพันห้ามา ผมชอบเรียกว่าขึ้นทางด่วนนะเข้าก็คือแบบจ่ายซื้อจ่ายจบนะเข้าฟิสปินเนี่ยโอ้โหเฮ้ย เอออันอันนี้อันนี้ผมว้าวอันนี้ผมว้าวอู้หูท่านผู้ชม ปกติสี่ตัวนี่คือสุดๆ แล้วนะ โอ้โห เต็มแผงแบบนี้ท่านผู้ชมเอ้ยซื้อครั้งเดียวคุ้มมา ลุ้นกันดูยาวๆ ดีไม่ดีนะ ซื้อรอบเดียวเนี่ยเท่าบวกหนักๆนะคุ้มไปเลยนะคูณสิบห้าเนี่ยอืม เรียบร้อยมาแล้วไงเจ็ดร้อยยี่สิบมาต่อเนื่อง ขอคอมโบต่อเนื่องให้ค้างที่คูณสิบห้ายาวๆ นะคุณเอ้ยไม่อยากจะเอ่ยเลยอะนะครับ เพื่อนๆเห็นตัวคูณตรงนี้ไหมนะตรงนี้ผมบังนิดหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ย เห็นไหมคูณหกคูณเก้าสิบสองสิบห้านะ ขึ้นทีละสามสเต็ปนะมาดูฮะบปงงน้ำมันไวสิจ๊ะเรียบร้อยหนึ่งสองสามเข้าอยู่แล้ว นี่ไงเทพเจ้าให้พรนะ มาสวยโอ้ยเออโอ้ย ไม่โดนตัวแพงนะ ไม่โดนตัวแพงนะอ่ะก็ยังดีครับผมเก็บไปเรื่อยอย่าลืมนะผมซื้อเจ็ดพันห้านะ ผมถือที่เจ็ดพันห้าดับแรก คือผมต้องลุ้นให้มันได้ค่าซื้อฟิลิปินคืนก่อนเนี่ยเจ็ดพันห้าเนี่ยนะครับ ยังไม่ได้คืนเลยตอนนี้นะเหลืออีกสิบสี่หมุนสิบสามหมุน เอาเกลือซะเยอะเลยทีนี้ซื้อฟรีแล้วก็เกลือซะเยอะเลยเอาอ่ะแปลงร่างมันไวแถวสองครับผมท่านชมโอ้ผมว่าสู้ดันเบ็ดสี่ร้อยต่อเนื่องไม่ได้ว่ะแบบเนี้ยนะดันเบ็ดสี่ร้อยต่อเนื่องนี่เฉียบกว่า มีลุ้นรางวัลใหญ่มากกว่า นะ นี่ขนาดซื้อฟิลิปปินส์นะยังไม่เฉียดเลยเนี่ยเจ็ดพันห้ายังไม่เฉียดว่าจะได้คืนเลยเนี่ยเอานะครับอืมอ่ะมา อีกสองพันห้าได้คืนนะถ้าซื้อฟิลิปปินลุ้นเอา โอ้ใจจะไม่เครียดในเครียดเลยนะเนี่ย ยังไม่ได้ค่าซื้อฟรีคืนเลย โอ้โหท่านผู้ชม ผมว่าผมเรียบร้อยวะเออเอามา ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร ผมดันไปสี่ร้อยสู้เลยดีกว่านะ แบบนี้นะ มา มีอีกไหม ผมว่าจบแค่นี้แหละไม่ได้หรอกเนี่ยอ่ะแถวสามแปลงรกาวายเอาซะหน่อย มีไหมต่อต่อเอาอยังได้อยู่ไหมแปดร้อยสิบก็ยังไม่ได้ขืนเรียบร้อยท่านผู้ชมเอ้ย ขาดทุนฮะ ไม่ต้องสืบเลยขาดทุนไปประมาณพันกว่านะเอ้าไม่เป็นไร สวยไปเป็นรอยนะต้องเห็นนะโอ้โหดอกนี้ไปดิครับ ผมนะสองพันเจ็ดมาแล้วท่านชมเอ้ยนะโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้ว มา เดี๋ยวเดี๋ยวผมดันเบ็ดดีกว่าผมดันเบ็ดสี่ร้อยดีกว่านะลุ้นยาวๆ เลยมาอือหือเข้าฟรีสี่ร้อย ขอเถอะนะถือซะว่าผมขอนะพูดอย่างพูดอย่างกับตัวเกมมันได้ยินอย่างเงี้ยเลยนะ ขอหนักๆนะเข้าฟรีเบ็ดสี่ร้อยเนี่ยไปขอทวงคืนหน่อยเถอะ แล้วจะหยุดเลยมา ผมสัญญาว่าผมจะหยุดเลยได้รอบเนี้ยนะเข้าฟรีเบ็ดสี่ร้อยเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณ อืมมาสิบสองหมุนตรงนี้แหละเดี๋ยวรู้เรื่อง ผมขอลุ้นก่อนนะท่านผู้ชมฮะลุ้นไปพร้อมกันกับผมนี่แหละมา อืมวายเออมา เออ มันต้องอย่างนี้เดี๋ยววะ มาครับผมนะ คอมโบนี้หมื่นสองพันหกร้อยครับผมท่านผู้ชม นะรางวัลรวมตอนนี้ 1,720 เอ้ย1็7 2 2 0 สตีไม่อยู่กันเนื้อก็ตัวเลยลุ้นจัดเลยท่านผู้ชมนะผมขอได้คืนสักดอกหนักๆ สักสักรอบหน่อยปูซาปรับเบ็ด้อยอ่ะ เฮ้ย นะกังวลอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชม ไม่แน่นอนไม่เล่นหรือทำตามนะครับผมนะดูว่าความสนุกความบันเทิงเอาพอนะอย่าบอกนะซ้อนสปินเนี่ยมาดิรู้เรื่องนะซ้อนสปินขึ้นมานี่รู้เรื่องนะบวกไปสิบสองหมุนนะซ้อนมาดิ ไม่เข้าเว้ย มาเจมาโหลุ้นกันยาวจริงรอบนี้ โอ้ช่าชม เออมามามาขอขอคอมโบเรื่อยๆต่อเนื่องได้ไหมเนี่ย โอ้ ขอหนักๆสักดอกขอหนักๆสักดอกแจกยากจังวะ เออ โอ้เหมือนเกมมันหน่วงหน่วงด้วยนะท่านชมอะแต่ยังดีนะยังพอได้อยู่นะ อาจจะไม่เปี้ยงป้าง โอ้โห ผมหวังไว้ซะสูงเลยอะแต่แค่นี้เอง ะเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนะหนึ่งหมื่นเก้าพันนะหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบก็ ถือว่ายังบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะ พูดจริงๆ นะ เอามือผมลั่นอีกแล้วเอาไป ผมพอแล้วพอแล้วหยุดแล้วพอแล้วเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปแล้วกันนะ อย่างนี้เราก็บวกสองมือแล้วนะเก็บได้โอ้โหเอามาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมฮะ อย่าบอกนะ รวยเพราะมือลั่น รวยเพราะมือลั่นมาอีกหกพันหกร้อยเอาเรื่องกับเพิ่งเต้ครับผมท่านผู้ชม โบมาแปดพันเก้าร้อยเออโบนัสต้องมี อืมือลั่นดันโชคเข้าข้างพอว้ใจหายใจคว่ำพอแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะนะบวกสามหมื่นหน่อๆเลยตอนเนี้ยพอ อืมพอใจแล้วพอใจแล้วโล่งขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปแล้วกันสำหรับเกมแมวนะ อย่างที่ทิ้งท้ายกันไว้โอเคนะ เดี๋ยวขอถอนก่อนเดี๋ยวเหลือติมชีไว้ประมาณ 1700 เนี่ย เดี๋ยวลุยต่อในรอบต่อไปสักครู่เดียวครับผมท่านผู้ชม